我曾过你，因为我也相信。สวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กับพิงพิกหวานสายสลอนนะคะ พิงไหนก่อน กูก็งงกับเกมนี้เลย เพราะว่ายังไม่เคยเล่นเลยนะคะ แต่มันก็มานานแล้วค่ะกับ Legend Legend of Perseus ใช่ไหมคะทุกคน อ่านยากชิบหายภาษาอังกฤษกูยิ่งเก่งๆอยู่ มา มันให้มีซื้อไหมไม่มีเนาะ แล้วก็เริ่มสตาร์ทที่เบ็ดหนึ่งบาทก่อนละกันค่ะทุกคนค่ะ ไปเลย แล้วก็มีทุนอยู่ที่ 166 บาทนะคะ เราก็อยู่กับค่าย VP 7899ค่าย PG นั่นเองนะคะทุกคนค่ะ มาเลยค่ะคูณ 6 อย่างสวยงามไอ้คูณ 11 แล้วนี่หว่าแม่ก็มาดิคะ9 บาทเป็นเลย เฮ้ยทำไมกูไม่เม็ดแพงๆววาอย่างนี้ โอ้คูณ 15เย็ดแค่โอ้หัวใจน้องจำไว้ยอกอีเป็นจะแตกโอ้ ทำไมมันมาดีอย่างนี้ล่ะแม่สองเบ็ดแรกก็ฟาดไปเลย 30 บาทจุกๆนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศฝนตกพึ่มพึ่มพึ่มพึ่มอีกแล้วนะคะ ทุกคนค่ะเราก็อยู่กับเก๊กห้วยค่ะ วันนี้เราก็จะพูดเยอะนิดนึงนะคะ ฟาดไปเลย 10 บาทโอ้โห อยากจะเพิ่มเบ็ดเหลือเกินวันที่เรามีทุน 166 บาทนะแม่เด้อ ก่อนหน้านี้พี่หวานก็ไปเล่นเกมใหม่ของีจีนะคะ ที่มาใหม่อู้ทำไมมันเข้าดีจังเลยล่ะเฮ้อ เดี๋ยวจบแมตช์นี้เพิ่มไปเลย 3 บาท เราต้องใจใหญ่ค่ะ ใจปลาซิวไม่ได้กินอะไรนะจ๊ะแม่สาอืมอืมอืมอืมมันเข้าดีจังล่ะแม่ อย่างนี้น้องก็ขอเบ็ดเพิ่มนะจ๊ะเป็นสามบาทไปเลย เล่นแบบคนจะรวยอ่ะทุกคนเล่นแบบ อนาคตฉันจะรวย เอ้าทำไมคุณไม่กดเล่นล่ะ ไปห้าสิบหมุน จุกจุกโอ้โห สเก็ตเตอร์แบบคูณแปดมาแล้วแม่ โอ้โห ตัวคูณเข้าอย่างดี บอกเลยต้องตำนะ ต้องตำนะ บอกไปเลยสเก็ตเตอร์เข้าสองตัวกันคูณไม่โอ้โหคูณเก้าไปดิครับพี่ เด้อหนังเด้อเด้อหนังเด้อเด้อเด้อหนังเด้ออึมอึมอึมอึมวายเข้าไป คูณสิบสอง โอ้โหมึงต้องเชื่อมกี่อันวะยัดค่ะโอ้โห คูณสปลไปครับ ลูกพี่ โอ้โห ไม่ไหลยาวล่ะ อย่างเงี้ยพอรูเพิ่มเบ็ดแล้ว มึงเป็นอย่างนี้เด้อโอ้โห โอ้โหสเก็ตเตอร์สองตัว อยากจะร้องเพลงให้ฟังเหลือเกิน ร้องเพลงอะไรดีอะทุกคนโอ้โหทำไมไม่เข้าวะเพ่งพอเพิ่มเบ็ดแล้วเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยสวย วายเข้าแล้ว โอ้ฉันอุตส่าห์เพิ่มเบ็ดนะ มาแรกๆ ตรงดีชิบหายโอ้โหวายเข้าอ่ะ คุณไม่ทำงานเลยอ่ะคุณ อยากให้แบบกวาดเรียบๆ ไปเลยนะ โอ้โห โอ้โห สิบหมุนจุกๆไปเลยแม่ สเก็ตเตอร์แกล้งเข้าให้หน่อยสักตาสิ มันจะเป็นยังไงฮะ มันจะคูณบึ้มบั้มขนาดไหน โอ้โหคูณแปดไปเธอมากับฟูดโอ้สเก็ตเตอร์สามตัวอีกแล้วมันต้องเข้าสี่ตัวแม่มึงเอ้ยเมื่อกี้ถ้าเข้าพร้อมกันก็หกตัวนะ เงินค่อยจนจะหมดแล้วนะเอาใครมันหลอกให้ฉันเล่นเกมนี้ฉันจะฟาดหัวมันอยู่นะ โอ้โห วายเข้าขนาดนี้แม่จ้าแม่จ้า ็ดหัวเข่าอีกแล้วกู ไม่เป็นไรเลยค่ะว่าถือว่าเล่นให้พอรู้นะคะ ทุกคนก็เหมือนเรามาแนะนำเกมนะคะ ทุกคนค่ะไม่แนะนำให้ทุกคนล่อเรียนแบบนะจ๊ะ ถ้าอดใจไม่ไหวก็คลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าโอเค มา โอ้โห ว้าวเอ้ยยะต้องอย่างนี้ดิเออ โอ้โห คูณหนักขนาดนี้อืโอ้โห ทุกคนค่ะ สีไปต่อหรือสีพ่อซ้ำนีเอาอีกสักสิบหมุน พอ เดี๋ยวเราจะไม่มีทุนไปเล่นเกมอื่น สิบหมุนสุดท้ายนะ ตอนแรกมาทรงดี กูก็เพิ่มเบ็ดซะงั้น ถือว่ามาแนะนำเกมนะคะ ทุกคนไปสามหมุนสุดท้าย จะหมูหรือจะ จะได้กินลาบหรือจะได้กินก้อย ก็มาดีครับ ก็มาดีครับก็มาดีครับ คูณตั้งสิบสามเย็ดแม่ หมุนสุดท้าย โอ้โหอันนี้ไม่เข้าวะพอแล้วแหละค่ะทุกคนเอายังไงดี แต่มันเหมือนตัวคูณมันจะเยอะนะ แต่ว่ามันแบบมันจ่ายน้อย ดูสเก็ตเตอร์เข้าตั้งสามตัวไอ้เอ้ยไม่เคยเข้าสี่ตัวเลย สวยๆ หน่อย โอ้ย ค่อยก็อยากขุดแต่ว่ามันก็สนุกแหมทุกคน โอ้โหสาม สอง หนึ่งพอแล้วค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวพี่หวานจะไม่มีทุนไปเลยนี่ก็8นาที ถือว่าแบบมาแนะนำเกมนะคะ ทุกคนเล่นให้ดูว่ามันตัวคูณมันเยอะแค่ไหนมัน ถ้ามันแบบถ้าเล่นยาวๆอ่ะ พี่หวานว่ามันน่าจะมีสิทธิ์นะ มีสิทธิ์แบบแตกยาวนะ เพราะว่าสเก็ตเตอร์เรายังที่ไหนที่เล่นน่ะมันยังไม่ได้เข้าสักรอบเลยนะคะ เพราะว่ามันมาแค่ 3 ตัวแต่ก็หลายรอบ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หวานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ